ในการสร้างงานนำเสนอนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนื่องด้วย ในปัจจุบันนี้จอการแสดงผลนี้มีความหลากหลายมีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดขนาดของสไลด์เพื่อให้สามารถที่จะเอาไปใช้งาน ในหน้าจอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ตัวงานของเราไม่ปิดเพี้ยนนะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มต้นนะครับในการกำหนดตรงขนาดของสไลด์ของเรา เริ่มต้นนะครับก็ไปคลิกที่แท็บเมนูดีไซน์ ด้านบนตรงนี้ จากนั้นมาคลิกที่สไลด์ไซส์ก็จะมี 3 ส่วนนะครับ ให้เราทำการ ปรับนะครับ ก็คืออันแรกก็จะเป็นแบบ สแตนดาร์ดนะครับ 4 ต่อ3 อ่าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ wide screen 1กต่อ 9 นะครับอ่าเราสามารถที่จะเลือกได้อ่า default ก็จะอยู่ที่ wide screen 1กต่อ9อ่าหรือถ้าเราต้องการปรับเพิ่มเติมอ่าเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกตรง custom slice size ตรงนี้ได้อ่าก็จะมี หน้าจอขึ้นมานะครับ ในส่วนของสไลด์ไซส์ก็เราสามารถที่จะ ตั้งค่า ตรงนี้ได้นะครับ หรือจะ เลือกแบบคัสซอมแล้วก็ปรับค่าต่าง ๆ ตรงนี้ ตามที่เราต้องการนะครับ ในส่วนของอตรงด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนด การจัดวางของตัวสไลด์ของเราแล้วก็ ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ จัดวางในส่วนของโน้ตย่อหรือว่าการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของเรา เราสามารถจะปรับตรงนี้ได้ ก็เลือกเป็นแบบมาตรฐานนะครับ แบบ widescreen 16ต่อ 9